ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในบทนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนสำหรับหัวข้อย่อยที่6.2นะครับเรื่องการจำแนกสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ในหัวข้อที่แล้วนะครับ ก็ได้ฟังท่านอาจารย์ดรบัญชาสารวยเรื่อนนะครับ พูดถึงเรื่องของการจำแนกสื่อการเรียนการสอนตามประเภทต่างๆ แล้ว ในหัวข้อนี้ จะเป็นการจำแนกสื่อการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งตามประสบการณ์การรับรู้นะครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนที่เราจะจำแนกตามประสบการณ์นี้ เราสามารถอ้างอิงได้จากทฤษฎีกรวยประสบการณ์ หรือ cone of experience ของเอ็ดการ์เดลนะครับซึ่งได้จำแนกสื่อการเรียนการสอนไว้ 10 ประเภทดังนี้ 1. ประสบการณ์ตรงและมีความหมาย ประสบการณ์ในขั้นนี้เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาทั้งปวง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะจัดให้ผู้เรียนได้รับมาซึ่งความรู้ความจริงได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนจะเป็นผู้รับประสบการณ์จากการได้เห็น ได้จับ ได้สัมผัส ได้กระทำได้รู้สึก หรือได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนในขั้นนี้ก็จะจัดให้เกิดประสบการณ์จากของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง ผู้สอนอาจจัดประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนก็จะได้รับประสบการณ์นั้นได้ด้วยตนเองโดยตรง ทั้งนี้ก็จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ แล้วก็ความปลอดภัยของผู้เรียนด้วย 2. ประสบการณ์จำลอง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าศาสตร์ต่างๆ หรือความรู้บนโลกใบนี้ มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงทั้งหมด บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อน เร้นรับ หรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจำลองสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อจัดการศึกษา ของจำลองบางอย่างก็อาจจะจัดการเรียนการสอนได้สะดวกกว่า 3. ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง เป็นประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรา ซึ่งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกัน ซึ่งเราไม่อาจจะประสบด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีตหรือเรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ เรื่องของธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ การแสดงละครนะครับก็จะมาช่วยให้เราได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงได้มากที่สุด เช่น เรื่องของฉาก เรื่องของการแต่งตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องมือหรือหุ่นต่างๆ ที่มาใช้ประกอบในการแสดง 4. การสาธิตหรือการอธิบายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ พื่อให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ได้ฟังการบรรยายนั้นไปพร้อมๆกัน เช่นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูก็จะเตรียมก๊าซออกซิเจน ให้นักเรียนดูพร้อมกับบรรยายก็จัดเป็นการสาธิต ซึ่งการสาธิตนี้ก็อาจจะต้องรวมเอาสิ่งของต่างๆ หรือสื่อต่างๆมาประกอบกัน อาจจะเป็นของจริงของตัวอย่างของจำลองรวมถึงตัวหนังสือหรือคำพูดเข้าไปด้วย 5. การศึกษานอกสถานที่หรือการจัดทัศนศึกษา เป็นการพานักเรียนไปศึกษานอกห้องเรียน ณ สถานที่จริง ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ผู้เรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน การจัดการศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษานี้ ก็เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งจากบุคคล เช่น วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ หรือจากสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ณ สถานที่จริง 6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายกว้างขวาง รวมหมายถึงการจัดแสดงสิ่งต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ดูผู้ชม อาจจะเป็นการจัดนิทรรศการแบบชั่วคราว การจัดนิทรรศการแบบถาวร หรือการจัดนิทรรศการแบบเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการเป็นการรวมเอาสิ่งต่างๆ หรือสื่อต่างๆ มากมายหลายชนิด เข้ามารวมไว้ด้วยกันในเรื่องเดียวกัน นอกจากจะให้ผู้เรียนเป็นผู้เข้าชมนิทรรศการแล้ว เราอาจจะจัดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการก็ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสคิดสร้างสารรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ก็ยังเป็นการได้รับข้อมูลย้อนกลับสำหรับตัวผู้เรียนเองอีกด้วย 7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียงในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ก็ยังสามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นต่างสถานที่ได้รับชมพร้อมๆ กันได้อีกด้วย การนำโทรทัศน์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ที่จะช่วยสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้มากกว่าหนึ่งห้องเรียนในเวลาพร้อมๆกัน สำหรับภาพยนตร์นั้นก็เป็นสื่อที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียน ได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงความเป็นจริง อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละที่หรือคนละเวลา นำมาให้ผู้ชมได้ชมในห้องเรียน นอกจากเป็นการเอาชนะอุปสรรคในเรื่องของสถานที่แล้ว ก็ยังใช้ในการแก้ไขอุปสรรคในเรื่องของเวลาได้อีกด้วย เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช้า ก็นำมาทำให้เร็วยิ่งขึ้น เช่น การงอกของพืชต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว ผู้เรียนหรือผู้ชมไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า ก็นำมาทำให้ภาพช้าลง เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงและวิทยุ ภาพนิ่งได้แก่ภาพถ่าย ภาพวาด ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพทึบและภาพโปร่งแสง ภาพทึบแสงเช่น รูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่วนภาพโปร่งแสงหมายถึงสไลด์ หรือฟิล์มสติปภาพโปร่งแสงนี้จะต้องใช้คู่กับเครื่องฉายวัสดุ เป็นต้น การบันทึกเสียง เช่น แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเสียง นอกจากจะนำมาใช้อย่างอิสระในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ก็ยังใช้ควบคู่กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ได้ด้วย 9. ทัศนสัญลักษณ์ เป็นสื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณาหรือภาพการ์ตูน เป็นต้น สื่อเหล่านี้จะเป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นภาพสัญลักษณ์ ใช้ในการถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 10. วัจนะสัญลักษณ์ สื่อในขั้นนี้จัดว่าเป็นสื่อที่เป็นขั้นเป็นนามธรรมมากที่สุด ได้แก่ ตัวอักษร ตัวหนังสือ หรือคำพูดเสียงพูดเป็นต้น ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่ลงเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ดีถึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้ได้มาก เพราะจะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา thank you